สวัสดีครับตาชาวชื่อนนทนนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับ เพลงก็จริง ๆ ก็ตามชื่อนะ มันคือคำถามจากคนเก่าจากแฟนเก่าอย่างเงี้ย ซึ่งเวลาเราแบบเลิกกันไปแต่ว่ายังยังมีหลายอย่าง ยังเป็นห่วงเขายังนึกถึงเขา ยังคิดถึงเขาอะไร บางทีมันก็รู้สึกว่า เอออยากถามอะไรดี อยากถามอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงแบบคนเก่า ทุกคนถามอะไร ซึ่งเพลงนี้ก็จะเล่าโมเมนต์นะ ช่วงเวลาตรงนั้นที่เราว้าวุ่นนึกถึงแฟนเก่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอยากจะรู้ว่าคนนั้นคนเขามาแทนฉัน ไม่เป็นนักร้องทำอะไรหรอ ก็ต้องเป็นนักร้องไงก็อยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องไ่แล้วทำไมต้องแบบไปแบบไปลดทอนความฝันตัวเองอ่ะ ก็ต้องทำไม่ได้ดิ ตอน 60 ก็ยังเป็นนักร้องได้ โอ้ครับโอ้นี่รายการแรกเลยนะ เนี่ย รายการแรกเลยนะ โอ้เดี๋ยวนี้เราถามคำถามถึงหนูที่ผมที่ที่ผมเลี้ยงเหรอ เออเป็นไงบ้าง แข็งแรงดีครับ แข็งแรงดี แล้วก็เป็นศูนย์รวมความรักในบ้านและ แบบคุณพ่อ คุณแม่หรืออะไรเงี้ย แล้วก็ตัวผมเองก็วุ่นอยู่แต่กับเขาเล่นอยู่แต่กับเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ติดคนอะไรเงี้ยครับใช่ทำไมถึงเลือกเิ่าไม่ได้เลือกด้วยนะ เอาจริงๆแบบ ไปร้านไปโซนที่แบบเขาขายสัตว์เยอะๆตอนนั้นกลับแบบไปเดินค่าเวลาเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอชินจิล่าแล้วก็รู้สึกแบบเออแบบถูกถูกฉลกอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยสนใจแต่ก็ศึกษาหาข้อมูลประมาณแบบ เป็นอาทิตย์เลยนะ เป็นแบบหลายสัปดาห์เลย เพราะว่าตัวเราไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์แล้ว เคยเลี้ยงสุนัขตอนเด็ก ๆ แล้วก็ พอน้องเสียเนี่ย ทั้งบ้านแบบ l o s d ดาวกันมากเลยก็เลย ไม่อยากเลี้ยงสัตว์แล้วอะไรเงี้ย แต่พอไปเจอเนี่ย เต้าหู้มันในในร้านนะครับ ในในเอ่อในฟาร์มที่เขาเลี้ยงอ่ะ เป็นตัวเดียวที่เล่นกับเรา เราเป็นคนที่แบบสัตว์ไม่เล่นกับเราเลย ผลงานล่าสุดก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ครับ ชื่อเพลงว่าคำถามจากคนเก่าซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้ง เพราะว่าแบบเพลงนี้เราก็ตอนนี้อยู่ในชาร์ตของหลายๆเครื่องวิทยุ แล้วก็ล่าสุดขึ้นชาร์ตลำหนึ่งนะครับก็ดีใจมาก ขอบคุณคนฟังทุกคนมากที่แบบส่งให้เพลงนี้ เข้าไปอยู่ในชาร์ตแล้วก็ขอบคุณมากแบบในฟีดแบ็กต่างๆ เลยที่ตอบสนองกันเข้ามา แล้วก็รวมไปถึงผลงานเรื่องนี้ก็จะมีช่องยูทูบครับช่องยูทูบของผมเอง ซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของนนนี่แหละ เป็น เป็น b ี h i ต่างๆ ในชีวิตของนน ในการทำงานของนน หรือแบบช่วงช่วงเวลากับสิ่งที่เราชอบลงไปอะไรครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยครับ อยากจะรู้ว่าคนนั้น คนที่เขามาแทนฉันรักดีหรือเปล่า อยากจะรู้ว่าคนนั้นที่เธอเลือกมาแทนฉันลาดีหรือเปล่าอยากจะรู้เขาวคายทำเธอเสียใจว่าอยู่บ้างหรือเปล่าและบางคราวที่เธออยู่คนเดียวเธออยากคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า โพสต์จีล่าสุดเมื่อไหร่คโพอจีล่าสุดเมื่อไหร่ เมื่อกี้ครับ ใช่ไหมกี่เพลงที่ร้องล่าสุดก็เพลงคำถามจากคนเก่า เมื่อกี้ครับเมื่อคืนใส่ชุดอดไรนอนเออใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้ามอะนอนอะชอบผู้หญิงน่ารักหรือเซ็กซี่ชอบทั้งคู่อะชอบผู้หญิงที่เป็นตัวตัวเองอ่ะ คำพูดสุดท้ายเหรอ เออดับอีกแล้วเออพูดว่าดับอีกแล้ว เพราะว่าเกมดับอีกแล้ว อยากพูดอะไรก่อนโลกแตก อะไรก่อนโลกแตกเหรอครับ ไม่พูดอะไร วิ่งดิตอนนั้นพูดอะไรอ่ะไปยะลามาระยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาไปยะลามาระยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลา ไปยาลามาเยอมจะัำเหลืองเลยอ่ะนี่เป็นไง โอ๊ตเป๊ะทุกคำอู้ซื่อชื่อซื่อชื่อชื่อชื่อชื่อซื่อชื่อชื่อซื่อซื่อชื่อชื่อซื่อชื่อจริงเหรอ แต่แต่ว่าเราชื่อเขาดูแบบโอเคโอเค ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อ๋อโอเคอ่ะอ่คำสุดท้ายป้ายชื่อถาป้ายชื่อตาป้ายชื่อตาป้ายถาป้ายถาป้ายชื่อตาตาห้าวป้ายชื่อถาป้ายถาป้ายโยโยตาได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ย ไม่ได้หรือเปล่าเขาท่องโค้ด เขากำลังพูดโค้ด พูดโค้ด ได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 大家好，我是นนทนนท์ติดตามบทสัมภาษณ์และผลงานของนนท์ได้ที่จงใช่โถเฉียว APP ครับ